yo, water boy. This shit wet. Yeah, man. ตอนนี้กูสมกอยู่ไม่ต้องมาทำเสือกยากรู้สิ่งที่มึงทำมันไม่กูดทางที่กูเดินมันไม่ธรรมดากูเดินดูดกัญชายิ่งกว่าสุตากูนั่งขี้อยู่เมียมึงมาหาเธอยังให้กูอัดเป็ดน้อยว่าสันว่า กูไม่ทำอย่างนั้นหรอกเพราะว่าฮีเมียมึงมันไม่สะอาดกล้วยมึงคงเป็นน้องนายแล้วกูไว้เสียส ิงกว่าเป็น next star ท a อกสปิ a อยู่ในศัตรูแต่ว่ากูไม่คุยกับพวกศัตรูว่ะเอ๊มึงคิดว่ามึงเจงมึงเจอกูได้ธอคิดว่ามึงจะลมกูได้ควาย บอกไว้เลยไอ้น้องว่ามันไม่ง่าย กูลองด่าไปแค่สามคำว่า พอมึงตาย ลองไปแค่นี้มันก็ทำมึงนันดินได้ เอเอควยพอมึงตาย เอ เจอกับกูตัวตัวได้ ตอนนี้กูสมองอยู่ไม่ต้องมาทำเชื่อยากรู้สิ่งที่มึงทำมันไม่กูลทางที่กูเดินมันไม่ธรรมดากูเดินดูดกัญชายิ่งกว่าสุตากูนั่งขี้อยู่เมียมึงมาหาเธอยังให้กูอัดเป็ดน้อยว่าสนว่า กูไม่ทำอย่างนั้นหรอกเพราะว่าฮีเมียมึงมันไม่สะอาดควยมึงคงเป็นน้องนายแล้วกูไว้เสียสว วันปังเที่พพลกับมันเยอะงานที่กูทำมันไม่คิดเงินมันเฟ้อใส่ได้มึงใส่ได้โดนตีนเอามึงเลยได้กินเงินทองมาจากการกูหาโซ่กูทำเพลงหาเซร้กูไม่เยอะแม่มึงเศร้าว่าสิ่งที่กูทำมึงไม่มีแม้แต่เงาและคอนที่กูยัดมึงไม่รู้แต่มันเมา ตัวสิ่งที่กูฟังมาจากมึงแม่หนูงอแต่สิ่งที่มึงทำมันเตรียมตัวเอาไว้รอกูเล่นแม่งแหกหมดกูบอกแล้วมึงอย่าพอ Yeah. yeah, cuộc bỏ lẽ mình nhiều hơn Và chỉ nít tiêu cái thi của mẹ Pháp của mẹ Lim Sạc mẹ đi khói chỉ nít Của mẹ tem cái TV, của mẹ tem cái TV là đập vi với đất chim Đi cần trao có gian vi, dạo vào lại này thi Đi cuộc thi đôi mẹ fit Bác sẵn tin ra lên liên, cần sẵn tin bác cứ đi cần chả phút mẹ con chín Để cuộc dễ mẹ mừng si, giờ mà lo có lời vi Và mừng bao lời mẹ chinh Shit Stitch อนนี้กูสมองอยู่ไม่ต้องมาทำเสียยากรู้สิ่งที่มึงทำมันไม่กูดทางที่กูเดินมันไม่ธรรมดากูเดินดูดกัญชายิ่งกว่าสุตากูนั่งขี้อยู่เมียมึงมาหาเธอยังให้กูอัดเป็ดน้อยว่าสนว่า กูไม่ทำอย่างนั้นหรอกเพราะว่าฮีเมียมึงมันไม่สะอาดกู้วยมึงคงเป็นน้องนายแล้วกูไว้เสียสว่า ูชอบฟอร์มยิงกเป็นเน็กสตาร์ทอกสปิกอยู่ในสตูแต่ว่ากูไม่คุยกับพวกสตูว่ะ